กลับมาเธอแค่ตัวเองจะดีกว่าเธอเขาทำเธอมีน้ำตาเธอเขานำเธอน่าเสียใจเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยากให้เธอโทรมา ถ้าเธอบอกคิดถึงกัน ฉันจะรีบไปหาให้ไวอย่าเป็นคนปลอบใจไม่ได้วางเอาไรไม่ได้วางมีเซ็ดเอกมาอยู่ทุกใคร และเธอเองก็รู้ฉันก็ยังห่วงใยถึงน้ำมันจะแพงพอไปหาออนไน มันไม่เพียงแค่เธอตั้งแต่อยู่แค่เท้าเธอมันสวยกว่าใคร แค่เธอ ที่อยากเจอพอไม่หาทุกคืนเลยนะ all night all night พอไม่หาเธอถ้าเธอต้องการ yeah all night อยู่ที่ ดิมไหมจะได้ออกไป กลับมาเธอแค่ตัวเองจะดีกว่าเธอเขาทำเธอมีน้ำตาเธอเขาทำเธอน่าเสียใจเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยากให้เธอโทรมา ถ้าเธอบอกคิดถึงกัน ฉันจะรีบไปหาให้ไวไปหาตอนนี้เอา right now right now ชอบขับรถตอนกลางคืนจะไฟแดงสี in the เ a t e o w นั่งรถกันฉันก็ยังจำมันแต่ก็ยังไม่ลืมเลยใช่ป่า right now right now ไม่เจอโทรมาจะออกไปหาตอนนี้เลย right now ยังคงคิดถึงเธอเหมือนเดิมยังคิดถึงเมื่อก่อนในตอนที่มีแค่เรา แค่เรา แค่เธอกับฉัน yeah yeah